ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน พลาสติกนำไฟฟ้า นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย จนทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับ คุณสมบัติเด่นของพลาสติก คือการเป็นฉนวนไฟฟ้า และฉนวนนำความร้อน แต่เทคโนโลยีล่าสุด เราสามารถทำให้พลาสติก มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและนำความร้อนได้แล้วค่ะ กราฟีนพร้อมผสมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับพลาสติกด้วยกระบวนการผสมพลาสติกตามมาตรฐานทั่วไป ทำให้พลาสติกมีคุณสมบัตินำความร้อนและนำไฟฟ้าได้สูงถึง 0.6 โอห์มเซนติเมตร สามารถทำให้หลอดไฟ LED ติดสว่างได้ ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักประดิษฐ์เลยทีเดียวในการใช้พลาสติกนำไฟฟ้าสร้างวงจรไฟฟ้าต้นแบบในเครื่องพิมพ์3มิติประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องบินและชิ้นส่วน ยานยนต์รุ่นใหม่รวมถึงนำมาสร้างอุปกรณ์เครื่องครัว นวัตกรรมสิ่งทอยุคใหม่ที่ให้ทั้งการควบคุมอุณหภูมิ และการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบกับสิ่งทอ เป็นเครื่องแต่งกายในอนาคต พลาสติกนำไฟฟ้า จะเป็นนวัตกรรมวัสดุทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอนาคตสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025648000